ลุยกันเลยลุยกันเลย ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันเหมือนเดิมด้วยนะครับนะนี้มาถึงก็ดีนะ มาถึงเข้าดีอยู่นะนี่อ่ะทำเป็นเล่นไปทำเป็นเล่นไป ขอจำจำนะเพื่อนนะ เกมนี้ก็แต่ค่อนข้างยากอยู่นะครับผม ไม่ค่อยมาเล่นเท่าไหร่ แต่วันนี้มาจัดให้สักหน่อยจัดให้สักหน่อยมาจัดฟรีเลยแล้วกันไม่รอช้ามันอย่าไปหยองครับผมอย่าไปหยอง อุ้ยสเกตเตอร์ห้าตัวสเกตเตอร์ห้าตัวตัวคูณคูณสิบนะ ตัวคูณคูณสิบนะว่ายังไงดีเอาเรื่องนะผมแล้วตัวคูณเพิ่มมาเป็นคูณสิบสองแล้วจังหวะนี้ แต่มีตัวคูณเยอะแต่ไม่แตกให้กูก็เท่านั้นนะ เออเออมาดีอยู่ห้าสิบสี่บาท ขอหลายๆเพื่อนขอหลายๆขอหลายๆเด้อไไปหยอง สวยงาม10มาดอกนี้แล้วไปยังไงกันต่อดีไหลไหมไหลไหมไหลอยู่อ่ะใส่ด้วยเจนะ จังหวะนี้แล้วเคด้วยเคดูช่องสองไม่เข้าโอ้โหเสียดายเคด้วยเต็มกราฟเลยนะหนังสือดอกนี้ได้อยู่ผมหนังสือนะแล้วแต่มันไม่ไหลว่ะหนังสือได้อยู่ก้อนใหญ่ก้อนโตอยู่ผม144 บาท เออแจมอยู่ไว้แจมอยู่ไว้ ยังไงต่อดียังไงต่อดีเคด้วยมาจังหวะ นี้แล้วไปยังไงต่อ ไหลต่อไหมมึงไหลให้หน่อยก็ได้ฮัลโหลแม่งไม่หลงไม่ไหลเลยเงียบจัดมันเงียบมันเหงาจัดเลยจังหวะนี้ครึ่งกราไปแล้วไปยังไงต่อดีครับผมโอ้โหไหลต่อนะไหลต่อได้ดังสือแล้วส้มส้มมาไหมส้มส้มช่องแรกไม่มาว่ะ เสียดายเสียดายถ้าส้มมานะมึง รู้เรื่องรู้เรื่อง ว่าไงว่าไง ตัวคูณคูณคูณอีกหนึ่งมาแล้วไอ้คูณสองนี่คูณอีกหนึ่งอะไรวะ คูณ14แล้วนะจังหวะนี้นะคูณ14ไปแล้วคูณ14แต่ไม่แตกก็จบนะหลายน้อยหลายน้อยเอ้ยคูณ16แล้วโหลคูณเยอะแต่ไม่แตกก็จบชิบหายแล้วเพื่อนเริ่มไม่สวย เริ่มไม่สวยเท่าไหร่ เริ่มไม่สวยเท่าไหร่จะเป็นสุดท้ายแล้วว่าไงโอ้โหไม่แตกไอชิดโคกเอ้ยแต่ไป327บาทก็เกือบ เกือบได้กำไรอยู่มายัดต่อเลยกันอย่าไปหยองเพื่อนอย่าไปหยองนะ ก็ถ้าหาท่านผู้ชมสนใจตามผมมาเล่นนะครับนะ สามารถตามผมมาในเมนที่ปังหมดไว้ได้เลยนะครับผมสมัครสล็อตฟรีไม่ผ่านเอเย่นนะเมื่อนะแล้วก็รับทัวร์เลยด้วยนะครับจัดไปมาเอ้ยมันเริ่มไม่สวยแล้ววะตัวคูณสิบอีกคูณสิบแต่ไม่แตกก็จบนี่ไงดอกนี้โอ้โหไม่ใช่นี่วะไม่ไม่แตกนี่ว่าดูผิดเพื่อนดูผิด คือตอนนี้ได้อยู่ครึ่งกราบแล้วไปไงต่อไหลไหมเอเอนั่นแหละ อย่างนั้นแหละ สวยงามผมเราไปยังไงต่อดี ไหลต่อ ไหลต่อแบบนี้แหละที่กูต้องการนะเออ คอมบงคอมโบหน่อยดีวะก้อนใหญ่ก้อนโตไป115บาทนะได้อยู่ เมื่อดอกนี้ได้อยู่ มาจัดมาจัดมาเพื่อน ขอดีๆขอดีๆ คิวมาอย่างนี้สวยงามเลยแล้วมีตัวคูณเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งนะจัดไปดี เออ ไง ไหลดีเพื่อนไหลไหลหน่อยดีวะ เอ้ยโอ้โห ไม่ได้เรื่องเลยวะคิวมาแล้วไงแล้วไงต่อ หนังสือหนังสือมาว่ะแล้ววายช่องสองอย่างนี้มันไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้ว หรือเปล่าจัดไปดีค่ะแล้วไงต่อดีหลายไม้ยังไง ไม่หลายว่ะเหล็กสี่สปินนะพนะแล้วเจมาอย่างนี้หมับเข้าไปคิวมาไหมคิวคิวช่องสองไม่มาโอ้โหมันแตกยากจังวะมันแตกยากแตกเย็นจังวะเนี่ยไงต่อดี เอโอ้ยแม่งขาดช่องหนึ่งตลอดเลยเมื่อหนึ่งสองสปินเท่านั้น เล็กสองสปินวายช่อง 2 ไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้ว คูณ 14 หมับควายไปแล้วจังหวะนี้ยังไงต่อไหลไหม10 10 ช่องแรก โอ้โห อะไรของมึงวะ เออเกด้วยเต็มกราไปดอกนี้เช็ดเคเกด้วยเต็มกราดอกเดียวนิ่งจังนับเลยนะ เคด้วยเต็มกราแล้วไหลต่อซะ่ด้วยไงประเด็นอะโอ้หมันเพิ่งจะมา ไอเคด้วยแม่งพลิกเกมซุปเปอร์ไมกาไป 427บาทเช็ดเค มันต้องอย่างนี้ดิวะ เออ ค่อยดีหน่อยนะเมื่อนะ